สวัสดีค่ะพี่เมย์เมย์ที่นีแฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นเสื้อรหัส MF059 EP นี้จะเป็น EP 1เสื้อตัวนี้นะคะ จะเป็นเสื้อที่เริ่มถักจากตรงกลางอกตรงที่เป็นสีชมพู ตรงนี้พี่เมย์เรียกว่าช่วงที่หนึ่งนะคะ การถักจะเป็นการถักต่อดอกไม่ตัดไหม พอช่วงที่สองจะเป็นช่วงสีเขียวค่ะ มันจะต่อขึ้นไปเป็นแขนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ช่วงที่สามจะอยู่ตรงไหล่ นะคะ ช่วงที่สามจะอยู่ตรงไหล่ โดยที่แบ่งออกเป็นสองข้าง ตรงนี้จะเป็นไหล่ซ้ายไหล่ขวา พร้อมทั้งทำคอแหลมด้วยนะคะ พอช่วงที่สี่จะเป็นด้านหลัง ช่วงที่สี่จะต่อขึ้นมา ได้แขนได้ไหล่ ได้คอแล้วเชื่อมต่อทั้งสองฝั่ง ช่วงที่ห้าจะเป็นช่วงของความยาวเสื้อ แต่ละช่วงจะแบ่งออกเป็น EP แต่ละ EP นะคะ เดี๋ยวค่อยๆทำตามพี่เมย์ทีละขั้นตอน คลิปพี่เมย์ทำเป็นคลิปตัดต่อนะคะ ถ้าตรงไหน ไว ไปกดหยุด ดูไม่ทันกดย้อนค่ะ เสื้อตัวนี้ที่สาธิตให้คุณ ชม คุณสามารถปรับขนาดได้ตามรูปร่างของคุณเองนะคะ ขึ้นอยู่กับชนิดของไหมแล้วก็เข็มที่ใช้เดี๋ยวเรามาดูผังลายกันก่อนนะ ผังลายที่พี่เมย์จะใช้ในการสาธิตจะเป็นผังลายนี้ค่ะ พี่จะลงไว้ที่อัลบั้มของแฟนเพจแฟนเพจพี่เมย์ชื่อเมทินีแฮนด์เมด ชื่ออัลบั้มชื่อ MF059 นะคะ ตามไปที่แฟนเพจ ได้ ข้อมูลจะเขียนไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิป วิดีโอนะคะ คุณสามารถตามไปดูตัวผังตัวนี้ ผังนะคะ จะเป็นการถักต่อดอกไม่ตัดไหม แถวที่หนึ่งจะเป็นข้างล่างนะคะ สามดอกตรงนี้ตามผัง ตรงนี้เป็นแถวที่สองของลาย ตรงนี้เป็นแถวที่สาม ค่อยๆถักตามพี่เมย์ทีละแถวพี่จะยึดผังนี้เป็นหลักในการที่จะสาธิต โดยที่จะเริ่มจากดอกด้านซ้ายมาก่อน ถ้าคุณต้องการอ่านผังเป็นตอนที่พี่สาธิต ให้คุณเปิดผังนี้ประกอบนะคะ แนะนำไหมแล้วก็เข็มในการใช้ถักเสื้อรหัส MF 059ต่อดอกไม่ตัดไหม12กลีบนะคะ ไหมพี่เมย์จะใช้เป็นไหมซัมเมอร์เบอร์16ถักเส้นเดียวค่ะ ปริมาณที่เตรียมไว้สำหรับเสื้อหนึ่งตัวเป็นเสื้อแขนสั้น แล้วก็ตัวสั้นประมาณสะโพกนะคะ พี่เตรียมไหมไว้ทั้งหมด 300 กรัม1ก้อนนี่คือ 100 กรัมนะคะ แล้วถ้าไหมของคุณเป็นไหมที่มันไม่มีแกนกลางเวลาเราถักเนี่ยให้ดึงออกจากตรงกลางแบบนี้ ไหมจะได้ไม่กลิ้งนะคะแล้วจะใช้ได้ง่าย สีตามชอบนะคะ เข็มโคเชที่ใช้สำหรับไหมเบอร์ 16 นะคะ เส้นขนาดเบอร์ 16 พี่ใช้เข็ม เบอร์สามนะคะ หัวขนาด 1.3มิล ขนาดหัวคือตรงที่จับเนี่ยค่ะ ถ้าไหมของคุณเป็นไหมเบอร์16นะคะ หัว เข็มที่แนะนำก็คือ 1มิลถึง1.3ถ้า1.3งานที่คุณถักออกมาจะฟูฟูนุ่ม ๆ ใส่สบายๆถ้าคุณเป็นคนที่ถักแรงมือแน่นนะคะ แนะนำให้ใช้1.3 ถ้าคุณต้องการถักงานใส่สบายๆงานฟูๆ ก็แนะนำ1.3 นะคะ บางคนไม่ถนัดอาจจะใช้เป็นเบอร์หนึ่งหรือ1.25 ก็ได้ อันนี้แล้วแต่ชอบนะคะ แล้วแต่แรงมือคนของพี่เมย์ใช้1.3มิลค่ะ เข็มเย็บไหมพรมเข็มสอด ตรงนี้เอาไว้เก็บซ่อนเศษไหมค่ะ ตัวงอนะคะมาร์กเกอร์ ตรงนี้เอาไว้ทำสัญลักษณ์เวลาที่เราต้องการให้ตรงไหนที่เป็นจุดเด่น เพื่อหาจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุด ถ้าไม่มีใช้ไหมต่างสีหรือเข็มกัดก็ได้ค่ะ แล้วก็กันไกอุปกรณ์เรามีเท่านี้นะคะ เดี๋ยวเริ่มถักตามพี่เมย์ทีละแถวเลย เราจะเริ่มถักดอกที่1ก่อนดอกที่1เป็นดอกที่สำคัญที่สุดนะคะ และแถวที่1ก็เป็นแถวที่สำคัญที่สุดในการถักต่อดอกไม่ตัดไหมค่ะ ดอกที่หนึ่งของการถักต่อดอกไม่ตัดไหม จะเป็นดอกที่ถักไม่เหมือนไม่เหมือนดอกอื่น นะเพราะว่าดอกที่หนึ่งเราจะเริ่มงานโดยการที่ถักเหมือนกับต่อดอกปกติ เราจะขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่แปดค่ะ เวลาคุณถักนะคะ พี่ไม่แนะนำให้ใช้ไหมตัวนี้พันรอบนิ้วมือ มันจะทำให้ตรงเนี้ยเลือดมันไหลเวียนไม่ทั่วนะคะ ให้ใช้วิธีพาดผ่านแบบที่พี่ทำแบบนี้ ลองฝึกดูนะคะ มันจะทำให้คุณถักได้นาน แล้วก็ไม่มีประเด็นเรื่องตัวที่พังผืดตรงมือด้วยนะคะ เข็มโคเช เวลาคุณจับจับแบบนี้นะคะ นิ้วกลางจะเป็นตัวประคอง แล้วก็ด้านซ้ายนิ้วที่จะเป็นคอเป็นตัวประคองไหมและชิ้นงานก็คือนิ้วโป้งกับนิ้วกลางค่ะ ไหมจะพาดผ่านนิ้วชี้แบบนี้สองนิ้วนี้จะเป็นตัวล็อกพันหัวเข็มนะคะ แบบนี้ พันไหมไปข้างหลัง เอาหัวเข็มค่ะแทงลงไป เราจะเริ่มงานโดยการถักโซ่ ตรงนี้รูด เริ่มโดยการ ถักโซ่แปด สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด พอโซ่แปดเสร็จแล้วนะคะ เอา หัวเข็มเนี่ยค่ะแทงลงไปตรงโซ่หนึ่งที่เริ่ม แล้วดึงผ่าน เฉพาะดอกที่หนึ่งเท่านั้นที่ขึ้นแบบนี้ ขึ้นด้วยโซ่สี่ค่ะ โซ่สี่แทนทิปเปิลโคเชหลักที่หนึ่งทิปเปิลโคเชคือการถักพอสองคอ หลังจากนั้นพันหัวเข็มสองครั้ง เอานิ้วกลางตัวนี้กดไว้ แทงลงไป เราจะรวบ ไหม เส้นนี้มาด้วย ขึ้นมามีสี่ รวบสองสองคู่ที่หนึ่งเริ่มแบบนี้ ขั้นด้วยโซ่ห้าพอขั้นด้วยโซ่ห้าเสร็จแล้วนะคะ พันหัวเข็มสองครั้ง นิ้วกลางกดลงไปที่ช่อง ริปเปิลโคเชค่ะทริปเปิลโคเชแล้วค้างไว้ก่อนสอง เราจะถักทริปเปิลโคเชสองหลักรวบพร้อมกัน สอง สอง แล้วรวบพร้อมกันแบบนี้หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า พันหัวเข็มสองครั้ง รวบสอง สองค้างไว้ พันหัวเข็มสองครั้งลงไป ขึ้นมามีสี่ นะคะรวบสองสองแล้วรวบพร้อมกัน ลักษณะงานออกมาเป็นแบบนี้ อย่าถักแน่นเกิน อย่าถักหลวมเกิน วิธีถักให้ทิปเปิลโคเชตัวเท่ากันใช้ดันหัวเข็มยาวค่ะสองสามสี่ห้าคุณสังเกตหัวเข็มพี่นะคะ หัวเข็มจะยาวออก ถ้าคุณถักใกล้ๆกับหัวเข็ม มันจะ ทำ ให้งานแน่นเนี่ยดันยาว ไม่ต้องดึงห่วงขึ้นมาใช้ดันรวบสองค้างไว้ พันหัวเข็มสองครั้ง ลงไป รวบสอง สองแล้วรวบพร้อมกัน สองนิ้วนี้ต้องจับงานให้แน่น นิ้วนี้เป็นตัวประคองดันหัวเข็มยาวค่ะกีบออกมาจะมีทั้งหมดสิบสองกีบนะคะ สองนิ้วนี้จะตามจะตามงานขึ้นมา เพื่อประคอง แล้วก็ถอยลงมา แล้วจับ เวลาจับจับให้อยู่นะ เพื่อจะได้ดันเข็มได้ นิ้วนี้ประคองอ่าประคองไหมเข้าไว้ ใต้นิ้วเรา ดัน ดัน แล้วเราก็รวบสองสามสี่ห้าเราถักวนวงกลมนะคะ จนงานได้ออกมาจนถึงหลักที่สิบเอ็ด ถ้าตรงนี้มันไม่สามารถถักต่อได้แล้วนะคะ ตรงนี้คุณสามารถเบี่ยงดึงแบบนี้ได้ เพื่อถักกลีบที่สิบสองค่ะ เราสามารถเบี่ยงอย่างนี้ได้นะกลีบสุดท้ายกลีบที่สิบสองดอกจะมีสิบสองกลีบ นับดอกให้ดีก่อนที่เราจะปิดงานแถวแถวดอก แถวกลีบดอกเพราะว่าถ้าคุณถักกลีบดอกไม่ครบ ข้อดีของการถักต่อดอกไม่ตัดไหมก็คือ คุณไม่ต้องเก็บเศษบ่อยนะคะ ข้อเสียของมันก็คือถ้าคุณต่อไปสมมติคุณต่อยาวไปถึงดอกที่20แล้วคุณมาเจอว่าดอกที่2คุณผิด คุณต้องลื้อทิ้งทั้งหมดนะคะ ตั้งแต่ดอกที่20ค่ะ จนมาถึงดอกที่2แล้วถักใหม่นะเพราะฉะนั้น ในการถักงานทีละแถวของการถักต่อดอกไม่ตัดไหม นับให้ดีค่ะ เวลานับเราก็นับกีบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอันนี้คือดอกแถวที่หนึ่งนะคะ แถวที่หนึ่งนับกีบให้ดี แล้วเดี๋ยวแถวที่สองของการถักจะต้องนับห่วงโซ่ให้ดี ลายของดอกตัวนี้มีแค่สองแถวนะคะ ปิดงานค่ะสำหรับดอกที่หนึ่งปิดงานโซ่สองพันหัวเข็มแทงลงไปตรงจุดเชื่อม แล้วถักดับเบิลโคเช ดอกที่หนึ่งจะถักหน้าตาแบบนี้ ต่อไปค่ะ โซ่ห้า ซิงเกิลโซ่ห้าซิงเกิลโซ่ห้าซิงเกิลโคเช โซ่ห้า ซิงเกิลเวลานับห่วงนะ หนึ่ง สอง สาม สี่ สอง สาม สี่ ห้า ห่วงที่ห้า หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า ห่วงที่หก ดอกที่หนึ่งแถวที่สอง นับห่วงตรงนี้ให้ได้หกห่วง หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก พอ นับหกห่วงเสร็จแล้วนะคะ เอามาร์กเกอร์ตัวนี้ใส่ไว้ ใส่ตรงที่จุดเริ่มต้นตรงนี้ค่ะ เริ่มต้นของการที่ถักห่วง และให้รู้ว่าตรงนี้เป็นจุดที่เราเริ่มถักครึ่งดอกครั้งที่หนึ่ง ดอกที่หนึ่ง งานเราหลังจากที่เราถักวนแถวที่หนึ่งเสร็จแล้ว นะคะ แถวที่หนึ่งวน ยาวนะคะ งานจะกลับมาจบที่จุดตรงมาร์กเกอร์ตรงนี้ เพราะฉะนั้นแถวที่สองนับห่วงให้ดีค่ะสองสามสี่ห้าหกหกห่วงนะ หน้าตาแบบนี้นะคะ แล้วดอกที่สอง ดอกที่สองมันจะใช้โซ่ทั้งหมด ยี่สิบโซ่ โดยที่โซ่ยี่สิบโซ่เนี่ย เราจะเอามาคล้องเป็นวงกลมตรงนี้แปดโซ่ วิธีนับแล้วไม่ให้งง ถักขึ้นไปก่อนสิบสอง หนึ่ง สอง สาม สี่ หก เจ็ด แปด เก้า สิบ สิบเอ็ด สิบสอง โซ่ยาวแบบนี้นะ เอามือจับตรงโซ่ตัวที่สิบสองไว้ แล้วถักอีกแปด สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เอาหัวเข็มค่ะ แทงลงไปตรงโซ่ตัวที่แปดตัวนี้ แทงแล้ว ดึง เป็นการเริ่มต้นดอกที่สอง ดอกที่สองของแถวที่หนึ่งเราปล่อยตัวนี้ไปก่อนนะ ตรงนี้ค่ะ หลังจากที่เราดึงออกมาแล้วนะคะ ดึงรัดห่วงตรงนี้ออกมาที่ที่โซ่แปดแล้ว เราขึ้นค่ะ เราขึ้นโซ่สี่ พอเราขึ้นโซ่สี่เสร็จแล้วนะเรานับตรงนี้ขึ้นมา โซ่ตัวที่สี่ หนึ่งสองสามสี่เวลาแทงปกติเราจะแทงทางนี้ แล้วให้เหลือด้านล่างหนึ่ง เพื่อปัดขึ้นไปเชื่อมข้างบนใช่ไหมคะ ทีนี้ ให้ระวังตรงจุดตรงนี้นะคะ พี่จะแทงด้านบน แล้วให้ด้านล่างเนี่ย มีสอง ปกติเราปัดหัวเข็มขึ้นนะคะ อันนี้พี่ปัดหัวเข็มลงมา ปัดหัวเข็มทั้งนี้ พอปัดเสร็จแล้วเรา ดึง มันจะทำให้งานที่เราถักต่อมันมาทางนี้ค่ะ อืม เราจะถักย้อน โดยที่งานไม่บิด แล้วเราก็ปล่อย ต่อไปถักกีบค่ะ ลงไปในช่องวงกลมตรงนี้ ให้ได้ครบสิบสองกีบ ให้ระวังตรงกีบที่หนึ่งนะคะ ที่ทำให้ดูเมื่อกี้โซ่ห้าค่ะ ถักลงไปในช่อง ให้ได้ออกมาทั้งหมด12กลีบเหมือนเดิม โซ่ห้าพันหัวเข็มสองครั้ง สองหลักรวบพร้อมกัน ดอกที่สองจะถักไม่เหมือนดอกที่หนึ่งนะคะ ตรงจุดเริ่มต้น และดอกอื่น ๆตั้งแต่ดอกที่สามเป็นต้นไปก็จะถักเหมือนดอกที่สอง เราถักวนรอบมานะคะ จนมาถึงกลีบที่สิบเอ็ดกลีบที่สิบสอง เราแหวกตรงนี้เหมือนกัน เพื่อให้ถักได้สองสาม สี่ห้า พันหัวเข็มสองครั้งแทงลงไปค่ะกลีบที่สิบสองนับกลีบให้ดีนะ ถ้างานผิดจะลื้อยาวนะคะรวบนับกลีบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองได้สิบสองกลีบ พอได้สิบสองกลีบเสร็จแล้วดูวิธีปิดงานดอกที่สองนะคะโซ่สองพอตรงนี้โซ่สองเสร็จแล้วนะ นับฝั่งนี้ขึ้นไปสามค่ะหนึ่งสอง สาม พอนับสามเสร็จแล้ว นะ เวลาแทง แทงข้างบนหนึ่งเหมือนกัน นี่นะคะ ไม่แทงด้านล่างนะคะ แทงด้านบนตรงนี้นะคะแล้วปัดหัวเข็ม เข้าหาตัวแบบนี้ ดึงผ่าน เพราะฉะนั้นปิดงานแถวที่หนึ่งกับแถวที่สอง ใช้แทงหัวเข็มเข้าหาตัวเองและดึงผ่านนะคะ งานมันจะไม่บิด แล้วเราจะเชื่อมต่อ คุณดูลักษณะการเชื่อมต่อนะคะ ดอกถ้าเป็นดอกด้านโชว์งานจะเป็นด้านสวยแบบนี้ อันนี้ด้านผิดคือด้านใน อันนี้ด้านถูกนะ เราจะเชื่อมต่อด้านผิดนะคะ เห็นห่วงโซ่ไหมคะเนี่ย ห่วงโซ่ที่เราถักอยู่ หกห่วงโซ่ของดอกที่หนึ่งจะอยู่ด้านบน งานที่คุณจะต่อต้องจับหน้าตาแบบนี้นะ ห่วงอยู่ด้านบน เอามือจับไว้ เราจะเชื่อมต่อด้วยโซ่ห้า ตรงนี้ก็เป็นโซ่สองแทงตรงห่วงนี้ค่ะ แทง ดึงผ่านนับเป็นโซ่ตัวที่สามถักอีกสองตัวสี่ห้าหลังจากนั้นปล่อยดอกที่หนึ่งเราเชื่อมต่อแล้วนะคะ พอ เชื่อมต่อ เสร็จแล้วบิดงานด้านถูก มาหากัน เราถักด้านนี้ ถักห่วงนี้ค่ะซิงเกิลแล้วถักโซ่หกโซ่เหมือนกัน โซ่ตัวที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงที่เราเชื่อมต่อ เวลานับ อันนี้โซ่อันที่หนึ่ง โซ่ห่วงโซ่ที่สอง ต่อไป หนึ่ง สอง สาม สี่ห้าห่วงโซ่ที่สามนับดีๆนะคะ ห่วงโซ่ที่สี่ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า ห่วงโซ่ที่ห้า หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า ห่วงโซ่ที่หกอ่ะ ทีนี้เรานับค่ะ ดอกที่เราเชื่อมต่อ จุดที่เชื่อมต่อจะอยู่ตรงนี้ ตรงนี้ ให้เรานับตัวห่วงโซ่ของดอกที่หนึ่งที่อยู่ขวามือ เหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมคะ มันมีหกห่วงโซ่ถูกเชื่อมต่อไปหนึ่งเหลือห้าห่วงมาดูด้านดอกที่สอง ดอกที่สองเราบอกว่าเราถักหกห่วงโซ่เหมือนกันนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห่วงนี้มันเชื่อมต่อเป็นห่วงที่หกเพราะฉะนั้นตาเรานะคะ ถ้าหลังจากที่เชื่อมแล้วตาเราที่เราเห็นเราจะเห็นเหลืออย่างละห้าสองสามสี่ห้า อันนี้ก็ห้า หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า ห่วงโซ่และกีบดอกมีผลกับการต่อดอกค่ะ ห้ามผิด ต้องนับให้ได้แบบนี้ มาดูวิธีการถักดอกที่สาม ดอกที่สามจะถักเหมือนดอกที่สอง ถ้าเราถักดอกที่สองได้ ดอกที่สาม สี่ ห้า หก เจ็ดแปดไม่มีปัญหาค่ะ เริ่มนะ นับห่วงให้ดีหนึ่ง สอง สามสี่ห้า พอห้าห่วงเสร็จแล้วตรงนี้ขึ้น สิบสอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเอามือจับห่วงที่สิบสองไว้ถักอีกแปดสอง สาม สี่ ห้าหกเจ็ดแปดเชื่อมต่อจะเชื่อมต่อโดยการแทงห่วงปกติ แทงห่วงปกติคือจะแทงด้านล่างและปัดเข็มขึ้น แบบนี้ดึงผ่านนะแล้วถักนะหนึ่ง สอง สาม สี่พอโซ่สี่เสร็จแล้ว ตอนที่เราจะถักกลีบแรก ตรงนี้จะแทง แทงฝืนนะคะ แทงผิดปกตินะ หนึ่งสอง สาม สี่ แทงด้านบนค่ะ แทงด้านบนมีอยู่ห่วงเดียว แบบนี้ เอาหัวเข็มเข้ามาทางนี้ แล้วดึงไหมผ่าน แล้วขึ้นด้วยโซ่ห้า เดี๋ยวพี่แทงให้ดูใหม่ ตรงนี้ให้ระวังนะคะ ต้องแทงแบบนี้นะ แล้วงานคุณจะไม่บิด แทงด้านบน แทงด้านบน เข้าหาตัวเอง แล้วดึงผ่านโซ่ห้า พันหัวเข็มสองครั้ง ถักกีบลงไปในวงกลมตรงนี้ให้ได้ออกมาทั้งหมดสิบสองกีบ แล้วเดี๋ยวพี่จะปิดงานดอกที่สามต่อกับดอกที่สองให้ดูอีกครั้งหนึ่ง วิธีการนับกลีบไม่ให้หลงนะคะ พอเราถักมาจนถึงกลีบที่สิบเอ็ดเนี่ย นับรอบหนึ่งก่อนก่อนที่จะถักกลีบสุดท้าย หนึ่งสอง สาม สี่ ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดกลีบที่สิบเอ็ดแล้วค่ะกลีบที่สิบสอง นับทุกครั้งนะคะ ถ้าเราเผลอเดี๋ยวเวลามันผิดแล้วเราจะ ลื้อยาว งานมันจะออกมาเป็นเส้นยาวๆค่ะ แถวที่หนึ่ง ทริปเปิลโคเชสองหลักรวบมาดูวิธีปิดงาน จับงานตรงตรงโซ่นี่อย่าให้บิดนะคะ โซ่สองพอโซ่สองเสร็จแล้วนับขึ้นไปตรงโซ่ตัวที่สาม พอโซ่ตัวที่สามนะคะ แทงด้านบน แล้วดันหัวเข็มมาทางนี้ เข้าหาตัว ดึงผ่าน หลังจากเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะ โซ่ สอง พอโซ่สองเสร็จแล้วนะคะ จุดที่เราจะเชื่อมต่อเป็นจุดนี้ อันนี้ด้านโชว์ งาน เราพลิกด้านหลัง ห่วงโซ่มันจะขึ้นไปอยู่ด้านบน แทงตรงนี้ ดึงผ่าน แล้วก็โซ่สอง ปล่อยมาถักงานของเราค่ะ เวลาถักดูด้านถูกด้านผิดให้ดีค่ะ งานจะเป็นด้านโชว์งานแบบนี้ ด้านผิดจะไม่สวย สองสามสี่ ห้า โซ่ห้า ซิงเกิลโซ่ห้าซิงเกิลโคเชตหนึ่งสอง สาม สี่ ห้า หนึ่ง สอง สามสี่ โซ่มันมีทั้งหมดหกช่องโซ่ ถูกใช้ไปหนึ่งช่องโซ่ตาเราจะเห็นแค่ห้า ตรงนี้เป็นห่วงที่หนึ่งนะคะอันนี้ห่วงที่หนึ่งห่วงสอง สาม สี่ ห้าหกพอครบหกแล้วเราก็ขึ้นด้วยโซ่สิบสองแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองเอามือจับตรงโซ่สิบสองถักอีกแปดโซ่แปด เชื่อมต่อปกติ แทง ดึงผ่านขึ้นด้วยโซ่สี่แล้วก็ถักดอกที่สี่ต่อ งานออกมาจะเป็นตัวยาวแบบนี้ แถวที่หนึ่ง ด้านนี้จะอยู่ด้านล่าง เวลาวางงานจะวางแบบนี้ค่ะ ให้เราถักเป็นเส้นยาวออกมานะคะ อย่างแรกเลยเนี่ยให้เราวัด ตัวของเราก่อน รอบตัวของคนที่ใส่ ส่วนที่กว้างที่สุดของร่างกาย อกพุงสะโพกนะคะ ส่วนไหนกว้างที่สุดคุณใช้ส่วนนั้น ต้นแบบของพี่เมย์จะเป็นรอบตัวเสื้อที่ต้องการคือ100เซนคุณต่อดอกมาเรื่อยๆ นะคะ อันนี้เป็นดอกที่1นนะเราใส่มาร์กเกอร์ไว้ เวลาคุณใส่มาร์กเกอร์ให้คุณกัดแบบนี้ เพื่อให้รู้ว่าด้านนี้เป็นด้านโชว์งาน ดูให้ออกว่าด้านไหนด้านโชว์งาน ด้านไม่โชว์งาน ด้านโชว์งานงานจะเงาสวย ด้านผิดจะเป็นด้านแบบนี้ ลายมันจะไม่สวย เวลาต่อ อย่าให้งานกลับด้าน นะคะ ให้งานเป็นอยู่ด้านเดียวกัน ต่อมาเรื่อยๆค่ะ แล้วคุณวางลงแนวระนาบนะคะ วางลงกับพื้นโต๊ะ แล้วคุณลองวัดดูว่าจำนวนกี่ดอกนะคะจำนวนกี่ดอกที่คุณจะใช้สำหรับรอบตัวของคุณเองหารด้วยสองรอบตัวหารด้วยสองของพี่คือ ห้าสิบเซนห้าสิบเซน พี่เมย์ใช้สิบสองดอกนะคะ วางไม่ต้องยืดนะคะ วางไปบนโต๊ะธรรมดาปกติ แล้วคุณใช้สายวัดวัดค่ะ หลักพี่เมย์เป็นหลักเซน พอคุณได้ครึ่งตัวของคุณได้สิบสองดอก แล้วถักต่อมาเรื่อยๆ มันจะได้รอบตัวเสื้อรอบตัวเสื้อพี่เมย์ใช้ทั้งหมดยี่สิบี่ดอกนะคะ เวลาเราวัดห้ามยืดนะคะ วางลงไปบนแนวปกติแบบนี้ เสื้อจะได้ใส่สบายๆต้นแบบพี่เมย์จะเริ่มทั้งหมดยี่สิบี่ดอก ของคุณนะคะ พี่แนะนำให้เป็นเลขคู่ เพื่อเวลาเราแบ่งด้านหน้ากับด้านหลัง แล้วเวลาเอาไปแบ่งคอ เวลาคุณทำคอหน้าคอหลังถ้าเป็นเลขคู่ คุณจะแบ่งได้ง่ายกว่าเลขคี่ แล้วหน้ากับหลังมันจะเท่ากันยี่สี่หารสองจะได้หน้าสิบสองหลังสิบสองทีนี้ถ้าไหมของคุณเป็นไหมที่ต่างออกไป อย่างเช่น ไหมของคุณเป็นไหมเบอร์ยี่สิบขนาดดอกจะไม่ใช่จำนวนดอกก็จะไม่ใช่นะคะ ถ้าไม่เคยถักมาก่อนเลยพี่เมย์แนะนำให้ถักไหมเบอร์16เหมือนพี่ แล้วงานคุณออกมาจะละเอียดและน่าใส่ ถ้าใครจะลองเบอร์18กับเบอร์20ก็ใช้วิธีคำนวณเดียวกันนะคะ ขอให้เป็นเลขคู่นะคะ แล้วคุณจะถักต่อได้ง่าย ตอนนี้การบ้านของคุณก็คือ ถักออกมาให้ได้จำนวนเท่ากับรอบตัวเสื้อของตัวคุณเอง พี่เมย์ถักออกมาได้ทั้งหมด24ดอก อันนี้เป็นดอกที่24แล้ว EP 2นะคะ MF 0 5 9 EP 2พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถัก